ในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Google ผู้ใช้จะต้องมีบัญชีของ Google หรือ Google Account ก่อน แล้วจึงจะสามารถลงชื่อหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ ดังนั้นจะขอเริ่มต้นเนื้อหาบทเรียนด้วยเรื่องการสมัคร และลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อนนะคะ วัตถุประสงค์ย่อย สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานบัญชี Google ได้ สามารถล็อกอินเข้าระบบ ล็อกเอาท์ออกจากระบบบัญชี Google ได้ ใจความสำคัญ การสมัครหรือลงทะเบียน Google Account การลงชื่อเข้าใช้และออกจากระบบ Google Account การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันของ Google